หลังจากที่เราได้เรียนรู้เบื้องต้นกันไปแล้วนะคะ เกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆของ WordPress นะคะว่า WordPress คืออะไร ต่อไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้าง WordPress วิธีการและขั้นตอนต่างๆนะคะ แต่ก่อนที่เราจะสร้าง WordPress ได้นั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือการมีอีเมลไม่ว่าจะเป็น Gmail Hotmail หรือว่า Yahoo สามารถที่จะใช้อีเมลอะไรก็ได้ค่ะในการสมัคร WordPress ต่อมานะคะนั่นก็คือเนื้อหาวิดีโอรูปภาพคอนเทนต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าและก็บริการของเรานะคะ เตรียมให้เรียบร้อย รวมไปถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ นั่นก็คือ ชื่อร้านของเราแล้วก็ชื่อโดเมนเนมของเรานะคะ อยากจะตั้งชื่อร้านของเราให้น่าสนใจแค่ไหนจะปังจะมีคนเข้ามาดูร้านของเรามากน้อยแค่ไหนอยู่ตรงนี้ละค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้ว เราลองไปเริ่มสร้างเว็บเพจกันได้เลยค่ะ และเมื่อเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะคะ ก็ให้ทุกคนนะคะ พิมพ์เข้าไปที่ www.wordpress.com นะคะเพื่อเข้าสู่การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้คลิกไปที่คำว่า get start จากนั้นนะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้าเก์สตาร์แล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปแบบต่างๆนะคะของ w o r d p r e s เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะ แต่ว่ามีข้อจำกัดที่ว่าถ้าเป็น e-commerce นะคะก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายนิดนึง แต่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนาะเราเพิ่งเริ่มสตาร์ทอัพกันเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอันที่ 3 นะคะ เพราะว่ามีการโชว์สินค้านะคะ สังเกตได้จาก ตรงที่เป็นบล็อกสีเขียวนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นการโชว์รูปภาพสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อเลือกแล้วนะคะ ก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะหน้าตาของ WordPress เนี่ยก็จะโชว์ในเรื่องของทีมให้เราเลือกกันนะคะ ซึ่งทีมเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายเลย รวมถึงเราสามารถที่จะเดโมหรือว่าพรีวิวดูทีมนะคะ เพื่อที่จะดูรูปแบบข้างในที่เราเลือกได้นะคะะเดี๋ยวเราลองเลือกกันสักหนึ่งอันเลยนะคะ มื่อเราเลือกทีมกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาจะเป็นการตั้งชื่อโดเมนเนมของเรา .wordpress.com นะคะ อย่างเช่นเราต้องการตั้งชื่อร้านของเราว่าร้านน้องออมนะคะ เราก็จะเป็น w w w n o n g o m .wordpress.com แต่ว่าในการตั้งชื่อนั้นจะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะอ่ะเราลองตั้งชื่อกันแล้วเนี่ย จะเห็นว่าจะมีคำว่าฟรี อยู่รวมถึงด้านล่างนะคะ ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะอัปเกรดนะคะ ก็สามารถที่จะอัปได้นะคะ ใครที่ไม่อยากจะติดเป็นลิขสิทธิ์ของ .wordpress.com นะคะอย่างเช่นจะมี .blog .net หรือว่า .org ในส่วนนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นกัน แต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กยน้อยนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่การเลือกแบบฟรี กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นหน้าตาในการเลือกรูปแบบต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟรี แบบบุคคล หรือว่าแบบ business ก็มีนะคะ ในการเริ่มต้นร้านค้าของเรานั้น เราเลือกแบบฟรีกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดทีหลังเนาะจากนั้นนะคะให้เราใส่อีเมลแอ d เดร s ของเราลงไป รวมถึงการตั้งชื่อ username นะคะ แล้วก็การตั้งชื่อ password ในการตั้ง password นะคะ ก็เหมือน password ทั่วๆ ไปเลยค่ะ ก็คือจะต้องมีทั้งตัวอักษร แล้วก็มีตัวเลขนะคะ แล้วก็จะต้องมีทั้งหมด 8 ตัวขึ้นไปค่ะ หากว่าเราตั้งพาสเวิร์ดแล้ว รวมถึงตั้ง username แล้วเนี่ย สามารถที่จะใช้ได้นะคะ ก็จะมีกรอบสีเขียวขึ้นมา แสดงว่าใช้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะ create account ได้เลย